จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์หมายถึง หลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ตัวอย่างของการกระทำที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรม เช่น 1. การใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่น ให้เกิดความเสียหายหรือก่อความรำคาญ เช่นการนำภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ไปลงบนอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้รับอนุญาต 2. การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล 3. การเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต 4. การละเมิดลิขสิทธิ์ การพิจารณาจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประกอบด้วย 1. ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามลำพัง และเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเอง ในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น สิทธินี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ 2. ความถูกต้อง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลนั้น คุณลักษณะที่สำคัญคือ ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วย ประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูล โดยทั่วไป จะพิจารณาว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูล ที่จัดเก็บและเผยแพร่ เช่น ในกรณีที่องค์กรให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือกรณีของข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ อีกประเด็นหนึ่ง คือจะทราบได้อย่างไรว่า ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากความจงใจ และผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาด ดังนั้นการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนั้น ข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนำเข้าฐานข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองได้ เช่น ผู้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาในความรับผิดชอบ หรือผู้สอนตรวจสอบคะแนนที่ป้อนไม่ถูกของนักศึกษาในความรับผิดชอบ 3. ความเป็นเจ้าของ สิทธิความเป็นเจ้าของหมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ความคิด ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึกในสื่อต่างๆได้ เช่น สิ่งพิมพ์ เทปซีดีรอม เป็นต้น สังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เมื่อท่านซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธิ์ หมายความว่าท่านได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์นั้นสำหรับท่านเองหลังจากที่เปิดกล่องหรือบรรจุภัณฑ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ในการใช้สินค้านั้น ซึ่งลิขสิทธิ์ในการใช้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัท บางโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว หรือไม่อนุญาตให้ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ท่านจะเป็นเจ้าของ และไม่มีผู้อื่นใช้ก็ตาม ในขณะที่บางบริษัท อนุญาตให้ใช้โปรแกรมนั้นได้หลายๆเครื่องตราบใดที่ท่านยังเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา การคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเพื่อน เป็นการกระทำที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่า โปรแกรมที่จะทำการคัดลอกนั้น เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท่านมีสิทธิ์ในระดับใด โปรแกรมแต่ละประเภท จะมีความหมายดังนี้ ซอฟต์แวร์ Copyright หรือซอฟต์แวร์ License หมายถึงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ ผู้ที่ต้องการจะใช้ต้องซื้อลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์ใช้ Shareware หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อฟรีแวร์หมายถึงโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรี คัดลอกและเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ 4. การเข้าถึงข้อมูล ปัจจุบันการเข้าใช้งานโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอร์ มีการกำหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเข้าไปดำเนินการต่างๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูล ตัวอย่างสิทธิในการใช้งานระบบ เช่น การบันทึก การแก้ไข ปรับปรุง และการลบ เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย ในการเข้าถึงของผู้ใช้ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้น ถือเป็นการผิดจริยธรรม เช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัว ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกันให้เป็นระเบียบ หากผู้ใช้ร่วมใจปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้ว การผิดจริยธรรมตามประเด็นดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็คงจะไม่เกิดขึ้น